สิ่งที่ต่างก็แค่เบราว์เซอร์เว็บออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยมันใช้ IE ของใหม่ก็ใช้โครมแล้วก็ถ้าดูจากเมาส์ข้างล่างเนี่ยสีเขียวเนี่ยมันก็คือเว็บออนไลน์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากสีเขียวก็ ให้ได้ยินแต่เสียงนะครับ มีคำถามอะไรหลายคำถามนะ ผมนั่งดูตั้งแต่ตอนเช้านะครับในช่องแชทนะครับ จะต้องบันทึกใน PO นะคะ แล้วก็กรณีที่เรากดไปที่แถบ รายการสั่งซื้อจ้างเช่านะคะ ก็จะเห็นว่ามีให้ระบุรายละเอียดไปสั่งซื้อนะคะ ซึ่งในการบันทึก PO นะยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็มูลค่าส่งสื้ร่วมเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ PO ที่เราทำการยกเลิกม204ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ คนนี้แหละนำเงินรางวัลมาปลดหนี้ให้กับพ่อกับแม่ได้ ว่าในแถบในการส่งสื้จ้างเช่าเนี่ยสถานะของ PO ก201นะคะจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเป็นรองการตั้งเบิกนะคะ หลังจากที่ยกเลิกแล้วนะคะสถานะจะกลายเป็นยกเลิกนะคะ มูลค่าสั่งซื้อรวมมูลค่าสุทธิจะกลายเป็นศูนย์นะคะ จากที่ก่อนหน้านี้แสดงเป็นจำนวนเงินนะคะ อันนี้หลังจากที่เรายกเลิก วงนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่น้ำทำมันมีมูลค่าสองพันแล้วก็มีอายุการใช้งานหนึ่งงวนเวลาแม่รันค่าเสื่อมเดือน ความคืบหน้ากรณีกองทัพเมียนมาก่อนรัฐประหารประกาศยึดอำนาจเป็นเวลาหนึ่งปีตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศทั่วโลกไม่เห็นหยุดงาน และมารวมตัวกันแสดงออกด้วยการชูสามนิ้วติดตัวสีแดงที่หน้าอกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านเผดการของกองทัพส่วนหมอในย่างพุ่งบางส่วนยังรวมตัวกันประสานเสียงร้องเพลงเพื่อประกาศพวกเขาจะไม่ทำงานให้กับรัฐบาลทหารชุดใหม่ รวมถึงประชาชนทั่วไปเริ่มรวมตัวกันเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการต่อต้านรัฐประหารในกรุงเมียนมาทำให้ล่าสุดกระทรวงคมนาคมและสารสนเทศของเมียนมาออกหาังสือประกาศแบ่เฟซบุ๊กสามวัน โดยให้เหตุผลด้านความมั่นคง ซึ่งทางด้านกลุ่มบริเตอร์เน็ตเวิร์กและบริษัทไม่บริการด้านการสื่อสารออกมายืนยันว่า ได้ทำการบล็อกเฟซบุ๊กและเว็บไซต์สังคมออนไลน์อื่นๆ เช่นอินสตาแกรมวอตแอปตามคำสั่งของกองทัพขณะที่ช่วงเย็นวันนี้พลเอกมิงอองหลานผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้พูดในที่ประชุมที่สองเนี่ยก็คือบช12 SW จะเป็นการบันทึกในการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย ค้างจ่ายหรือค้างรับนะครับมีดาวเนี่ยส่วนใหญ่ JR นะครับ เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชีที่ 2.1 ถึง 2.2 นะ capture ได้เลยนะครับ นี่คือเฉลยนะ